ว่าเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ กับคำว่าช็อกโกแลตซิสจริง ๆ แล้วมันคือโรคเดียวกัน ช็อกโกแลตซิสเนี่ยเป็นหนึ่งในเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ทีนี้เยื่อบุโพรงมดลูกเมื่อมันไม่ได้อยู่แต่ในโพรงมดลูกมันออกมาข้างนอก กระจายออกมาข้างนอก ก็จะทำให้เกิดโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่แต่ถ้ามันกระจายไปอยู่ที่รังไข่นะคะสะสมเข้าสะสมเข้าก็จะกลายเป็นซิสที่รังไข่ช็อกโกแลตซิสสามารถเกิดที่อวัยวะอื่น ๆได้ด้วย อาการจะคล้าย ๆ กันก็คือจะมีอาการเมื่อมีประจำเดือนนะคะอย่างบางคนเนี่ยเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ที่กระบังลมเขาจะมีอาการปวดไหล่นะคะเพราะว่าที่กระบังลมเนี่ยจะมีเส้นประสาทไปที่หัวไหล่หรือบางคนไปที่ปอด เขาอาจจะมีเลือดออกในปอดนะคะทุกครั้งที่มีประจำเดือนถ้าไปที่สมอง ก็คือพอมีเขามีประจำเดือนปุ๊บเขามีเลือดออกในสมองนะคะอันนั้นก็คือเป็นเคสที่เกิดน้อยมาก ๆ แต่ว่าก็เป็นเคสที่ค่อนข้างรุนแรง